ในตอนนี้ขอเสนอเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนออนไลน์อีกโปรแกรมหนึ่ง นั่นก็คือ Edmodo นั่นเองค่ะ ถ้าอยากรู้จักโปรแกรมนี้ เราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ มาทำความรู้จักกับ Edmodo กันนะคะ ว่า Edmodo คืออะไร เอ็ดโมโดเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย และมีวิธีการใช้งานที่ง่ายดาย ซึ่งเอ็ดโมเดนั้นจัดเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ที่เข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์รวมถึงการศึกษาเข้ากับสังคมออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เป้าหมายที่สำคัญของเอ็ดโมดเป้าหมายที่สำคัญของเอ็ดโมดคือ การใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักการศึกษาจัดการห้องเรียน และจัดการนักเรียนทุกคนในห้องเรียนได้สำหรับความสามารถของเอ็ดโมโดนั้นมีมากมายเลยค่ะ ทั้งสามารถจัดกกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา การติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาต่างๆผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน คะแนนชิ้นงาน การตัดเกรด การประกาศการบ้านของนักเรียน หรือนัดหมายต่างๆ อีกทั้งยังสามารถจัดระบบห้องเรียน จัดกลุ่มผู้เรียน แบ่งออกเป็นห้องเรียนต่าง ซึ่งจะมีความสะดวกต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมากค่ะ โปรแกรม Edmodo เหมาะสำหรับใครบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ Edmodo เหมาะกับครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องทำการติดตั้ง หรือดูแลเว็บไซต์ด้วยตนเอง เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถใช้งานระบบได้ทันที โดยไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนหรือห้องเรียน ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนหลายห้องได้ และไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนนั้นๆ ซึ่ง Edmodo สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้พร้อมๆกัน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ อีกทั้งไม่จำกัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอีกด้วย สามารถนำไฟล์งาน เอกสารต่างๆ เก็บไว้ในโปรแกรมได้ฟรีค่ะ ความสามารถของโปรแกรม Edmodo นั้น มีไม่น้อยเลยค่ะ เพราะสามารถจัดการระบบต่างๆ ได้มากมาย ทั้งระบบสมาชิก ระบบการจัดการชั้นเรียน ข่าวสารการประกาศต่างๆ ระบบเอกสาร เว็บบอร์ด ระบบกลุ่มผู้เรียน การบ้าน รวมถึงการบันทึกการเรียนรู้ค่ะ โดยที่ Edmodo สามารถเล่นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ Windows, Mac OS และรองรับระบบทั้ง iOS และ Android ค่ะ ข้อดีของโปรแกรม Edmodo มีมากมายเลยทีเดียวค่ะ อันดับแรก โปรแกรมค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว ในห้องเรียนผู้ที่ไม่มีรหัสวิชา จะไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ Edmodo สามารถใช้งานได้ง่าย เพราะมีหน้าตาโปรแกรมคล้ายกับ Facebook และสามารถส่งไฟล์ต่างๆ รวมถึงการให้คะแนนชิ้นงาน โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานอีกด้วยค่ะ ข้อจำกัดของโปรแกรม Edmodo นั้นก็มีอยู่บ้าง ราะผู้เรียนจะต้องมีวินัย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้งาน และเนื่องจากเป็นโปรแกรมทำให้ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ หรือความรู้สึก รวมถึงทราบปฏิกิริยาโต้ตอบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มการใช้งานโปรแกรม เรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรมกันก่อนดีกว่าค่ะ โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนแรกคือ คอลัมน์ด้านซ้ายมือ ส่วนที่ 2 คือคอลัมน์กลาง ส่วนที่ 3 คือ คอลัมน์ด้านขวามือ และส่วนสุดท้ายส่วนที่ 4 คือเมนูเพิ่มเติมค่ะ เริ่มจากส่วนที่ 1 คอลัมน์ด้านซ้ายมือ ประกอบด้วยเมนูโฮมโปรเกส และ Library ค่ะ ซึ่ง Home ใช้ในการกลับเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม Progress เป็นการแสดงข้อมูลชิ้นงาน เช่น ผู้สอนจะสามารถเห็นคะแนนชิ้นงานของผู้เรียนได้ทั้งหมด หรือผู้เรียนสามารถเห็นคะแนนชิ้นงานของตนเองได้เช่นกัน Library หรือ Backpack เป็นที่สำหรับเก็บไฟล์งานหรือเอกสารต่างๆ ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ เข้าไปเก็บไว้ได้ ถัดมาเป็นเมนูโปรไฟล์บาร์คือแถบที่จะแสดงชื่อผู้ใช้ รูปภาพประจำตัว ซึ่งสามารถอัปโหลดภาพตัวเอง หรือสร้างตัวการ์ตูนเป็นรูปอวตารแทนตัวเองก็ได้ค่ะ เมนูสุดท้ายของคอลัมน์ด้านซ้ายมือคือกลุ่มคือแถบที่แสดงรายชื่อของกลุ่ม ที่ผู้ใช้งานเข้าร่วม ซึ่งสามารถตั้งค่าต่างๆในการจัดการกลุ่ม หรือสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ และสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ได้อีกด้วยค่ะ เรามาดูในส่วนของคอลัมน์กลางกันต่อค่ะ เมนูแรกคือ Search คือปุ่มที่ช่วยในการค้นหาโพสต์ต่างๆ หรือการเซิร์ชกลุ่มผู้เรียนรายชื่อเพื่อน สมาชิกในกลุ่มเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่มีคนในกลุ่มมากๆโหมดโพสต์ถามครู และโหมดจดบันทึก ซึ่งทั้ง2โหมดอยู่ในเมนูเดียวกัน ชื่อว่า Notebox คือแถบเครื่องมือที่ใช้ในการโพสต์ข้อความต่างๆ โดยมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากคล้ายกับสังคมออนไลน์ทั่วๆไปค่ะ แต่ที่ Edmodo แตกต่างออกไปคือ สามารถกำหนดเวลาในการส่งการบ้าน ครูผู้สอนสามารถสร้างคำถามแบบสอบถามได้ค่ะ ถัดมาเป็นเมนู Assignment ซึ่งเป็นการกำหนดส่งงานย่อยๆในรายวิชา โดยครูสามารถกำหนดวัน เวลาที่ส่งงานได้ เมื่อครบกำหนดเวลาระบบจะปิดอัตโนมัติค่ะ ต่อมาเป็นเมนูคริสใช้ในการสร้างข้อคำถาม โดยข้อคำถามสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกรนัย อัตนัย แบบเลือกถูก ผิด หรือแบบจับคู่เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์รายวิชา หรือใช้เมนูโพในการสร้างแบบสอบถามก็ทำได้ค่ะ แถบเมนูสุดท้าย คือเมนู Last Test Post คือบอร์ด หรือกระดานข่าว ที่จะแสดงข่าวสาร โพสต์ต่างๆ หรือกิจกรรมที่ผู้สอนหรือผู้เรียนได้บันทึกไว้ในโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม ซึ่งโพสต์ล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอเสมอค่ะ คอลัมน์ถัดมาคือคอลัมน์ด้านขวามือ ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้ค่ะ Spotlight หรือ Play คือแถบที่จะมีการเสนอแนะแอปพลิเคชัน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ Notification คือการแสดงแจ้งเตือน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Facebook เมื่อมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโพสต์ หรือการส่งงาน ก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะ เมนู Account คือปุ่มที่ใช้ในการส่งข้อความ เข้าไปดูโปรไฟล์และแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว รวมถึงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน และเป็นปุ่มออกจากโปรแกรมค่ะ และเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะคะ นั่นคือ ส่วนของเมนูเพิ่มเติม คือเมนูที่เรียกว่า Apps Launcher คือแถบแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือในการใช้งานเว็บไซต์ Edmodo ซึ่งแอปพลิเคชันหลักจะประกอบด้วย Spotlight Apps Office Online Edmodo Planner และ Snapshot ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ รู้จัก Edmodo กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ในตอนหน้าเราไปดูการลงทะเบียน เพื่อใช้งานโปรแกรม Edmodo พร้อมๆกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะ